ไม่รอดนะครับ ดอกนี้ไม่รอดนะฮะ โอ้โห เสียดายเลยครับ เอาไงดี เอายังไงดีโอ้ย ไปแล้วอ่ะ ไปครับได้ก็ได้ไม่ได้ผมว่าเลิกนะฮะท่านผู้ชมนะได้ก็ได้ไม่ได้ผมว่าเลิกนะครับ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 ค่อยๆ ได้เบ็ดขึ้นไปนะฮะท่านผู้ชมนะ ขอเริ่มต้นไปที่เบ็ดสิบบาทก่อนนะฮะสิบทีก่อนเลยนะล้างหน้าล้างตาก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะมาดอกแรกคอมโบมา9าคอมโบไปอีกต่อเนื่องอีก90บาทอุ้ยต้องไปลมาอีกตัวอย่างนี้ก็โอ้โหช็อตแรกมาดีนะครับช็อตแรกช็อตแรกมา2องนะครับ เลขสวยงามนะฮะเออ ไปครับไปครับพี่เมยอ่า มาอีกวันยห้าสิบสองบาทนะช็อตนี้ ไวลงมาเชื่อมนี้ก็ยี่สิบเจ็ดบาท โอ้โหมาดีนะครับ ท่านผู้ชมนะ วันนี้มาดีนะครับ โอ้ยสิบเต็มกระดานแต่ว่าไม่แพงมากนะครับ อ่า ขออนุญาตซื้อฟีเจอร์ก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ500บาทไปครับสิเอาตัวคูณเข้ามาก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะ เอาตัวคูณมาก่อนคูณหกเข้าไปแล้วเหลืออีกหกหมุนฟรีนะครับผม อืมอย่างเงี้ยอย่างนี้สิ โอ้โห โอ้โหนะฮะท่านผู้ชมนะ เออไม่น่ารอดนะครับท่านผู้ชมนะน่าจะตับุมย่อยยับเลยนะครับ โอ้โห ขออภัยนะ เออ ซื้อครั้งแรกก็โดนเลยนะฮะท่านผู้ชม เพราะนั้น เอาไงดี ผมขอย้ำนะครับ ขอย้ำไปอีกทีนะฮะ ขอย้ำอีกทีนะฮะ ไปครับ โอ้โห คุณผู้ชมนะ ทรงโดนนี่มาแล้วนะครับทรงโดนมาแล้วนะฮะ ทรงจะโดนมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะเขียวแถวแรก เขียวแถวแรก เขียวแถวแรกมานี้เป็นตารางสองพันสิบหกท่านผู้ชมมันมาแล้วนะฮะเออมันเกือบจะไม่มานะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ ซูเปอร์เมกะ2,308บาท เกือบจะไม่มานะฮะท่านผู้ชมนะ โอเคนะครับ ตานี้ได้กำไรนะฮะท่านผู้ชมนะ เกือบจะไม่มานะฮะเกือบไม่รอด เอาไอเดียผมขอเพิ่มเบ็ดโอ้ยแต่นี้แพงกันนะ แต่ไม่เป็นไรครับกำไรที่ได้มา ก็ ต้องลงทุนกันต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะ ไปครับมีวายลงมาเชื่อมเขียวมาต่อนะฮะ เออตกคูณไปเรื่อยๆนะคูณสิบเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมนะคูณสิบเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมนะเออคูณไปเรื่อย ๆนะครับเคมาต่อวายลงมาเชื่อมไหม ไม่มีตัวเชื่อม ยังไง ห้าหมุนสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชม สี่หมุนสุดท้าย โอ้โห อย่างเงียบอย่างนี้นะ อย่างเงียบอย่างนี้อีกนะ เจมาเออโอ้โห โอ้โห น่าจะโดนนะฮะท่านผู้ชมดอกคือดอกนี้ไม่รอดนะครับ ดอกนี้ไม่รอดนะฮะ โอ้โหเสียดายเลยครับอาเอาไงดีเอาอยังไงดี โอ้ย ไปแล้วอ่ะ ไปครับได้ก็ได้ไม่ได้ผมก็เลิกนะฮะท่านผู้ชมนะได้ก็ได้ไม่ได้ผมก็เลิกนะครับไปครับ มาตัวคืณมาก่อนนะฮะ เออเชื่อไหมวายลงมาเชื่อมอีกวายมาต่อเชื่อมไหมไม่มีตัวเชื่อม เอเปลี่ยนเป็นอะไร เอแถวแรกไม่มา มาเชื่อม864นะฮะ เจมาช็อตนี้อีก672 นะฮะ เออ เออ ยังไงครับเงินรางวัลซูเปอร์เมกา 2,032 บาทนะฮะท่านผู้ชมเหลือกำเหลืออีก6หมุนนะฮะตอนนี้เราน่าจะได้กำไรแล้วนะครับ โอเคที่เหลือคือกำไรแล้วนะฮะมาลุ้นกันดีกว่าว่า จะเป็นยังไง โหอย่าบอดอย่างนี้สิครับ อย่าบอดสิครับโหเขียวมาช็อตนี้ 720 ม่วงแถวสามโอ้ยเสียดายนะท่านผู้ชมเหลืออีก ดอกสุดท้าย ดอกสุดท้ายเรียบร้อยนะฮะ โอ้ยสองพันแปดโอ้ย เอาไงดีอะท่านผู้ชม ผมแบบอยากจ้ออะอยากให้มันจ้อสักทีนึงนะฮะ ไปครับ ผมขออีกดอกนะฮะ ดอกสุดท้ายแล้วนะฮะทกคนผู้ชมนะ ได้ก็ได้ ไม่ได้ผมก็เลิกนะฮะ ได้ก็เลิก ไม่ได้ก็เลิกนะครับ บอกสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมนะ เออเต็มกระดานนี้504 บาท เขียวเขียวทั้งสองมาไหมไม่มาไม่เลื่อนไปนะ ตัวคนเฮ้เราตัวคูณไปก่อนนะฮะ ผลออกมานะคุกคนถอตนี้ยังเต็มคณะอีกของพันแปดสิบแปดเป็นเรื่องเลยนะอีซีหนุนนะครับ ยังตามอีกสองร้อยนะครับรอซื้อไปสามพันนะท่านผู้ชมนะ เออคิวช็อตนี้ห้าร้อยได้กำไรแล้วครับช็อตนี้เลยอีกสองดอกสุดท้ายนะท่านผู้ชมขอเน้นเลย เออขอเน้นเลยเอออีกดอกเดียวเท่านั้น ไม่ได้นะฮะทุกชมนะ แต่มันก็ยังไม่ขาดคุณนะ พอเลยดีกว่านะฮะกำไร2,000 ก็เพียงพอนะฮะท่านผู้ชมนะ ก็วันนี้เงินทุนมาหมด 1,500 บาทนะฮะ ได้กำไรมา 2,000 นะฮะ ก็ถือว่าเป็นค่าขนมไปนะครับท่านผู้ชมเกมสล็อตอย่าไปเล่นเยอะนะครับ ได้แล้วก็ควรพอนะครับ ผมอย่าไปหัวร้อนตามมันนะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้ค่าขนมคืนแถมยังต้องเสีย เงินเข้าไปอีกนะฮะท่านผู้ชมนะ ยังไงฝากไว้คลคิดด้วยนะฮะสำหรับคนที่อยากให้ผมทำเกมอะไรนะฮะลองคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอให้ผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านแล้วเดี๋ยวผมจัดให้นะท่านผู้ชมนะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆ ต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะเออก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่นะฮะท่านผู้ชมนะ ครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรรอชมกันครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ